ยังไม่พอลองล้ำครับกันดูก่อนละกันนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมจูรักสิคิงดอมกันนั่นเองนะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบต้าห้าสิบรู้สึกว่าจำไม่รุ่งแน่ๆ นะจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะนะไม่ไหวเลยผมเป็นสามสิบแล้วกันเป็นสามสิบซื้อฟรีน่าจะได้อยู่สองพันสองห้าสิบปลายกำลังดีกำลังดีลองดูครับผมสเก็ตเตอร์หกตัวสิบสองสปินจุกๆนะมา ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วย แล้วกันนะครับเมื่อนะ ขอแจมแจมนะเพื่อน จูรัสที่คิงดอมขอไหลไหลจัดมารู้สึกว่าเริ่มมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยเอาหน่อยดีเฮ้ย เออสปินเพิ่มมาไว้ได้สปินเพิ่มมาไว้อย่างไรกันต่อดี ปินเพิ่มมาอีกหนึ่งครับผมจังหวะนี้ มาไปวายวๆมาขึ้นกราฟยังไงต่อไหล ๆ ไปด้วยเคด้วยจังหวะนี้เช็ดเคตัวแพงเงาแล้วยังไหลต่อได้เคด้วยอีกดอกหนึ่งนะเออกำมาเนี่ยครับ ไหลกันรัวๆแล้วดูวายมันเข้าแล้วดูวายช่องสองเข้าอีกก็เต็มกราฟอีกดอกหนึ่งเดียวโอ้โหเช็ดเคเอาเรื่องกระเบื้องราวจะจัดมาถึงก็ก้อนใหญ่ก้อนโตกันเลยว่ะ ทำเป็นเล่นไปมาดีนะครับเนี่ยซูเปอร์ไม่กลับไปหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะ เออมาดีอยู่มาดีอยู่เว้ยมาดีอยู่เว้ยมาดีอยู่เว้ยตัวคูณไหลไปคูณสิบแล้วนะตอนนี้ไหลไหลไว้จัดเลยเอไหวยังไงต่อคูณสิบเอ็ดเออมาต่อด้วยตัวแพงยังไงกันดีต่อสิบมาไหมสิบช่องสามโอ้โหเจเขาเฉยสิบไม่มานะเสียดายแต่ตอนนี้ก็กำไรนะผมตอนนี้กำไรนะแต่ไปสองพันสี่ละซื้อไปสองพันสอง เอาเรื่องอยู่ครับผม เหลือ2สปินสุดท้าย ยังไงกันดี 2สปินสุดท้ายว่ายังไงกันดี อืมคอยาว ยังไงต่อสปินสุดท้ายแล้วสปินสุดท้ายแล้วนะมานะขอยนิดนึงได้ไหมขอยนิดนึงได้หรือเปล่า ว่ายังไงคูณ14โอ้โหยังได้อยู่เว้ยนิดนึงร้อยกว่าบาทไอ้สามเขาสามเขาโอ้โหไม่แตกนะไม่เป็นไรได้มาเยอะอยู่ถือว่าได้มาเยอะอยู่สามพันท่วนเช็ดเคเลขสวยทุกอย่างสามศูนย์ศูนย์เลยอะ ไปสามพันทวนก็จัดไปเบ็ดสี่สิบเนี่ยซื้อสามพันพอดีปะน่าใช่นะลองดูเบ็ดสี่สิบเนี่ยลุยผมมาสิบเเตอร์ห้าตัวในรอบนี้จัดไป มาถึงกันได้สปินเพิ่มเลยกูมาถึงกันได้สปินเพิ่มเลยมึงยังไม่ทันได้หมุนให้กูเลยได้สปินเพิ่มแล้วหรอเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขอแจมแจมเพื่อนสปินเพิ่มอีกแล้วเช็ดเค มึงจะไม่แตกให้กูเลยใช่ไหม คือได้สปินเพิ่มแต่ไม่แตกมันก็เท่านั้นเด้อ ตัวคูณไหลไปคูณห้าแล้ว แต่ยังไม่แตกสักดอกเลยนะเมื่อนะ ตัวคูณไหลไปคูณหกแล้วเว้ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วเออเอมาเต็มกราฟอยู่จังหวะนี้ 400กว่าบาทไปยังไงต่อคิวสวยงามหลายๆ ไปเพื่อนเจเจช่องแรกมาไหมเจเจไม่มาคอยาก็ไม่มาเช็ดขี้เออไหลได้ตั้งหลายอย่างแต่ไม่ไม่ไหลสักอันเลย เอาหน่อยเอาหน่อย เคด้วยสวยงาม เออไหลไปด้วยนกเป็ดน้ำแล้วไงต่อได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะโอ้โหรอบนี้สปินเพิ่มบ่อยจัดเลยว่ะ รอบนี้ได้สปินเพิ่มบ่อยจัดเลยว่ะอีกสองร้อยผมไหลด้วยสิบแล้วไงต่อเคด้วยช่องสองว่าไงเคด้วยอะไรมาโอ้ยไอเป็ดมึงอะทำไมเนี่ย แต่เคด้วยเขาก็ว่าไปอย่าง ก็ถ้าว่าถ้าใครสนใจจะตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับเพื่อนนะ จัดไปจัดไปโอ้สปินเพิ่มอีกหนึ่งแล้วสปินเพิ่มยาวๆไปเพื่อนเนี่ยโอ้โห ชิบหายละผมเพิ่งเห็นแม่งเหลือสปินสุดท้ายแล้วนี่ว่าแม่งเหลือสปินสุดท้ายเออน้องเป็นน้ำมาอยู่เลยสปินเพิ่มอีกหนึ่งซะด้วย ขอยาวๆไปไหลอย่างนี้ยาวๆไปหน่อยได้ไหมดอกใหญ่ดอกโตให้กูหน่อยก็ได้เจ็ดเคแม่งเพิ่งจะแตะได้ครึ่งเดียวกูซื้อไปสามพัน แต่ให้กูพันสี่แปดสิบกูถามจริงเหอะแต่ตัวใหญ่ด้วยโอ้โห กูถามจริง โอ้โห เจ็บจัดเลยครับผม ซื้อไปสามพันแตกพันสี่แปดสิบนะเช็ดโคกเออไม่ไหวเลย เบ็ดยี่นะ เบ็ดยี่น่าจะได้อยู่พันห้าได้ปะเออปะต้องรีบลงด่วนเลยผมฟือเตอร์ห้าตัวเหมือนเดิม ลองดูไหลยาวๆขอไหลยาวๆอย่าหยุดอย่าหย่อนดิขอไหลยาวๆ แบบอย่าหยุดอย่าหย่อน เป็นเพิ่มมาอีกหนึ่งอีกแล้วโอ้ยเจ็ดเคเอ้ยทำไมรู้สึกมันจะจุกขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ย เคด้วยมาสวยยังไงต่อไหลๆไหมเพื่อน โอ้โห ไม่ไหลอีกแล้ว มึงไหลให้กูหน่อยดิเอ้ย มันเริ่มจะไม่สวยแล้วเมื่อนมันเริ่มจะไม่สวย มันเริ่มจะแปลกๆละ มันเริ่มจะทรงเน่าเน่าอะไรนะครับผมนะ คิวมา ยังไงกันต่อ เคด้วยมาเต็มกราฟอยู่ตรงวันนี้ แล้วไหลไหลไปด้วยไหมไหลไหลไปด้วย 10เช็ดโพกเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเริ่มมาแล้วหรือเปล่ายังไงดี เริ่มมากันแล้วหรือเปล่ายังไงกันดีเอมาเอช่องแรกเอเอเอเอไม่มาเคด้วยมาแทนเอต้องเข้าแล้วนะตันนี้เอต้องเข้าแล้วเอกูไปไหนวะเนี่ยโอ้โห เสียดายจัดถ้าเอมานี่น่าจะแจ่มแหลมแมวนะผมเอไม่ไม่เข้าโอ้โหโคตรเซ็งเลย เดี๋ยวดูได้สปินเพิ่มรัวๆเลยนะแต่ยังไม่ได้กำไรแล้วบอกสปินนี่เพิ่มอย่างโหด แต่กำไรไม่มีเลยไอเช็ดเคเคด้วยอย่างไรกันต่อสปินเพิ่มมาอีกแล้ว คือสปินเพิ่มมาได้เว้ยแต่ว่า แต่ให้กูเยอะๆหน่อยก็ดีสปินเพิ่มอีกแล้วมีแต่สปินเออไม่เป็นไรถือว่าเก็บตัวคูณไปแล้วกันสปินเพิ่มเยอะก็ตัวคูณเยอะนะตามนั้นนะผม สปินเพิ่มอีกแล้วแม่งมีแต่สปินในเช็ดเคโอ้โหสปินเพิ่มรัวจัดเลยครับผมแต่ไม่แตกเลย อะไรของมันวะนะ่ะัวเริ่มไม่ใช่ละคูณ15แล้วนะเหลือ2สปินแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวดูสปินเพิ่มเห็นปะถึงถึงมันสปินเพิ่มเยอะยังไงแล้ว มันไม่แตกมันก็เท่านั้นไงเห็นปะโอ้โหเซ็งจัดเลยแตกไปพันแปดบาทกว่าจะไ่พันห้าขาดทุนอีกแล้วเช็ดโค้งยัดแม่งเลยกันไม่ไหวแล้วไปสองร้อยไป โอ้โหหัวล้อแล้วเพื่อนหัวล้อแล้วจังหวะนี้นะ เออมาดูนี่ดูนี่พอจะแล้วมันจะแตกให้ไหมดูพอจะแล้วมันแตกว่ะว่ะว่ะเอาเรื่องไว้กันในกันแตกซะด้วยเช็ดเคแล้วว่าไงต่อนี่นอกฟรีนะครับนี่นอกฟรีไหลโคดีในฟรีแม่งไม่ไหลเลย คืนทุนอยู่เนี่ยทุนละสามพันห้าตอนนี้ไปสองพันห้าแล้วเอ้ยทุนละสามพันดิตอนนี้ไปสองพันห้าแล้วเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยใบเบ็ดสี่ร้อยแม่งเลยยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปผมว่ามันต้องมาบ้างแหละ ผมว่ามันต้องมาบ้างแหละเพื่อนเชื่อผม ดูดีดีมากมาก มันฝืนอยู่มันฝืนอยู่ไดโนเสาร์ถ้าทีเล็กเข้านะมึงบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่ๆยังไงต่อหลายๆไปสิบโอ้โหสิบช่องแรกไม่เข้าอีกเสียดายว่ะนิดนึงไหมอนิดนึงโอ้โหเหลือร้อยแปดสิบกูเหลือร้อยแปดสิบมีเบ็ดอะไรวะเบ็ดร้อยหกสิบหรอไปมึงเอาไปให้หมดเลยอะถ้ามึงจะขนาดนี้ละอะยี่สิบสองมาสุดท้ายเนี่ยอะ